คนขายของที่ระลึกถามว่า Et vous monsieur แปลว่า แล้วคุณผู้ชายล่ะคะ หรือแล้วคุณล่ะคำว่า Et แปลว่าและ นักท่องเที่ยวชายตอบว่า Une cravate batik s'il vous plaît แปลว่าเนคไทบาติกหนึ่งเส้นกรุณาเถิดการใช้คำว่า s'il vous plaît ก็เพื่อเน้นย้ำความสุภาพที่นักท่องเที่ยวชายมีต่อคนขายของที่ระลึก ในบริบทของภาษาไทยอาจจะแปลว่า ขอเป็นเนคกไทบาติกหนึ่งเส้นครับ ก็จะฟังดูเป็นการพูดที่มีความสุภาพได้เช่นกัน